ดังนั้นถ้าเริ่มต้นสร้างแบรนด์ อันนี้ก็สรุปให้เลยนะครับว่า ในการเริ่มต้นการสร้างแบรนด์เนี่ยนะครับเราต้องพูดถึงด้วยกัน 4 ประเด็นนี้นะฮะเราต้องไปทำเข้าเข้าใจมากๆกับตัวเราเด่นอะไรนะครับแล้วคำว่าเด่นมันไม่ใช่แค่ ดูว่าเราชอบ ต้องดูว่าเราใช่ด้วยนะฮะคือชอบในที่นี้คือแบบฉันแพชชั่นฉันชอบ แต่มันอาจจะไม่ใช่ในสายตาลูกค้าก็ได้นะฮะเพราะนั้นไอ้คำว่าจุดเด่นต้องมีทั้งชอบและใช่นะฮะ อันที่2นะครับเราก็คือการเริ่มต้นต้องไปเรียนรู้คู่แข่งเขาทำอะไรสักเซสไม่สักเซสนะครับและในสายตาลูกค้าเนี่ยหรือผู้บริโภคมองคู่แข่งยังไงนะฮะอันที่3นะฮะเทรนด์ของโลกใบนี้ แล้วอันที่ 4 ขาดไม่ได้นะครับต้องหายเจอว่าลูกค้าต้องการอะไรที่แม้กระทั่งตัวเขาเอง ก็ตอบไม่ได้ นั่นคืออันเมดนี้นั่นเองนั่นคือทั้งหมดของพาร์ทพิเลียที่ว่าทำไมวันนี้ต้อง เริ่มต้นสร้างแบรนด์แล้วเริ่มต้นสร้างแบรนด์ต้องทำอะไรบ้างนะครับ ในพาร์ทต่อไปก็จะคุยกันเรื่องของเกี่ยวกับวิธีการรีเสิร์ชแบบง่ายๆนะครับ หรือเบสิกในการทำรีเสิร์ชนะครับกับในเรื่องของคอน sumer trend ว่าเอ๊ะแนวโน้มของคนเนี่ยจะซื้อสินค้าสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาซื้อเพราะอะไรเขาคิดอะไรเขาถึงตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการแบบนี้นะครับ